ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนการประชุมอาเซียน เจแปน อีเอเชีย พลังงานชีวภาพและชีวมวล เป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนสำคัญ ที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ทำเกษตรกรรมเป็นหลัก ใช่แล้วครับ เราจึงต้องมีการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพและชีวมวล ที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อสนับสนุนเป้าหมายคือ ความยั่งยืนของพลังงานครับ เอ็มเทกสวทช ร่วมกับมหาวิทยาลัย วาเซดะจากประเทศญี่ปุ่นจัดการประชุมอาเซียนเจแปนเอเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 35 คนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น พม่า ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย โดยได้รับความร่วมมือ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการผลิตการใช้พลังงานชีวภาพและชีวมวล ที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยน นข้อมูลและสถานการณ์ด้านพลังงานชีวมวลและพลังงานชีวภาพโดยรวม ตั้งแต่ชีวมวลที่มีศักยภาพเทคโนโลยีด้านพลังงานไปจนถึงนโยบายด้านการส่งเสริมพลังงานชีวภาพและชีวมวลในแต่ละประเทศด้วย เพื่อร่วมกันผลักดันความยั่งยืนด้านพลังงานชีวภาพต่อไป สนับสนุนโดย MTech สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000